กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแต่ละแห่ง จะมีการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทำที่แตกต่างและมีความหลากหลายแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีอยู่ในท้องถิ่น และความคิดสร้างสารรค์ของแต่ละชุมชนที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาเป็นจุดขาย ซึ่งกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่พบทั่วไปในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร จะมีด้วยการเสียรูปแบบ รูปแบบที่1กิจกรรมเที่ยวชม เป็นกิจกรรมระยะสั้น เช่น การนั่งรถอีแตนชมสวนเกษตร โดยนักท่องเที่ยวอาจจะมีการเก็บผลไม้ในสวนเอง เพื่อรับประทาน หรือซื้อกลับบ้าน และการทำกิจกรรมง่าย ๆ ร่วมกับชาวบ้าน ซึ่งเป็นการดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชม เช่น การปลูกผักสวนครัว การประกอบอาหารที่ทำจากผักออร์แกนิกสดๆจากไร่ การจักสารไม้ไผ่ รูปแบบที่ 2 กิจกรรมการให้ความรู้ เป็นการให้ความรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน เทคโนโลยีการเกษตร และการเกษตรแผนใหม่ เช่น การใช้เทคโนโลยีการเกษตร จากภูมิปัญญาชาวบ้าน การแปลรูปผลผลิตทางการเกษตร การทำการเกษตรแบบผสมผสาน และนอกจากนี้ แหล่งท่องเที่ยวที่มีความเข้มแข็ง หรือเป็นต้นแบบของการทำการเกษตร ยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงาน จากเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ จากชุมชนอื่นๆ เพื่อนำไปทดลองปฏิบัติ หรือต่อยอดความรู้ได้อีกด้วย กิจกรรมพักแรมในหมู่บ้าน อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการพักแรมแบบโฮมสเตย์เพื่อซึมซับบรรยากาศ ความเป็นธรรมชาติ ศึกษาเรียนรู้วิถีของชาวบ้าน โดยนักท่องเที่ยวจะได้รับบริการที่พักและอาหารเช้า จากเจ้าของบ้าน ด้วยความอบอุ่น ปลอดภัย สะอาด และสะดวกสบาย รูปแบบที่ 4 กิจกรรมการจำหน่ายสินค้า ซึ่งชุมชน สามารถนำผลิตภัณฑ์ สินค้าแปรรูป และสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น เครื่องจักสาร เสื้อผ้า กระเป๋า หมอน ของที่ระลึกต่างๆ มาจำหน่ายในซุ้มแสดงสินค้าร้านค้าชุมชน หรือสหกรณ์ร้านค้าของหมู่บ้าน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเป็นของฝาก สินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านควรมีการพัฒนารูปแบบของสินค้า ให้มีความทันสมัยเป็นไปตามความต้องการของตลาดในปัจจุบัน ข้อสังเกตเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่พร้อมให้บริการ โดยทั่วไปแล้ว แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั้งของทางภาครัฐ และเอกชน มักจะยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเยี่ยมชม แต่นักท่องเที่ยวก็ควรมีการติดต่อเข้าชมล่วงหน้า เพื่อให้เจ้าของสถานที่ ได้มีเวลาเตรียมตัวต้อนรับ และอำนวยความสะดวก การจัดการท่องเที่ยวในสวนเกษตรบางแห่ง อาจมีการคิด คิดค่าเข้าชมสถานที่ ซึ่งการจำหน่ายบัตรเข้าชมสถานที่นั้น มักคิดรวม เมาส์จ่ายกับบริการต่างๆ ไว้หมดด้วยกันแล้ว เช่น การเก็บค่าเข้าชมสวนเกษตร นักท่องเที่ยวจะได้รับประทานผลไม้ที่มีตามฤดูกาล ได้รับเครื่องดื่มลดบริการเข้าชมสวน วิทยากรนำชม และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งค่าเข้าชมสวนเกษตรนี้ เจ้าของสวนจะต้องแจ้งให้กับนักท่องเที่ยวและบริษัทนำเที่ยวทราบล่วงหน้า และนอกจากนี้หากนักท่องเที่ยวสนใจเข้าชมเป็นกลุ่ม สถานที่ท่องเที่ยวควรให้บริษัทนำเที่ยว แจ้งวันและเวลาในการเข้าชม พร้อมยืนยันการจองล่วงหน้า จากนั้นเจ้าของสถานที่ท่องเที่ยวจะต้องแจ้งราคา ไม่ว่าจะเป็น ราคามัดจำวิธีการโอนเงิน หรือระเบียบการชำระเงินที่มีความชัดเจน แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีการบริการจัดการที่พร้อมบริการ มักจะมีสิ่งต่าง ๆ ไว้บริการนักท่องเที่ยว เช่น พื้นที่จอดรถ เส้นทางเดินชมที่มีความสะดวก มีป้ายที่สื่อความหมาย ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว มีวิทยากรบรรยาย ซึ่งบางครั้งวิทยากรบรรยายที่สามารถบรรยายเป็นภาษาอังกฤษได้บ้าง ก็จะทำให้การท่องเที่ยวนั้นมีความพร้อมอย่างมากที่สุด นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเอกสารเผยแพร่ ที่ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ส่วนการบริการอาหารและเครื่องดื่ม หากมีการจำหน่ายอาหารพิเศษ ที่ต้องคิดเงินเพิ่ม ควรแจ้งรายการอาหาร พร้อมค่าบริการให้นักท่องเที่ยวทราบอย่างชัดเจน ควรแนะนำอาหารคาว และอาหารหวานที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยอาหารและเครื่องดื่ม ที่บริการนั้นควรใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสในการสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นพื้นบ้าน แต่อาหารที่ปรุงจะต้องมีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ พร้อมกันนี้ต้องแจ้งให้นักท่องเที่ยวทราบถึงวัตถุดิบ ที่นำมาประกอบอาหาร รวมถึงรสชาติและระดับความเผ็ดร้อนต่างๆ